การลงชื่อเข้าใช้งานระบบบัญชีของ Google จะต้องใช้ชื่อบัญชีและพาสเวิร์ดในการลงชื่อเข้าใช้ กรณีที่มี Google Account อยู่แล้ว ก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยโดยการ เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ของ Google เช่นเดียวกันกับตอนสมัครบัญชี Google แล้วคลิกที่ปุ่ม Sign In เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าสู่ระบบ ก็ทำการป้อน Email Address หรือ Google Account แล้วคลิกปุ่ม next จากนั้นทำการป้อน password ซึ่ง Google Account และ Password ที่ป้อนจะต้องถูกต้องตามที่สมัครหรือลงทะเบียนไว้ โดยหากไม่ถูกต้องระบบก็จะแจ้งเพื่อให้ป้อนข้อมูลใหม่ และเมื่อป้อนข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ก็คลิกปุ่ม next สังเกตที่มุมบนขวาของเบราว์เซอร์จะปรากฏไอคอนชื่อบัญชีของเรา นั่นแสดงว่าเราได้ลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อเลิกใช้งานระบบบัญชี Google ก็ควรล็อกเอาท์หรือออกจากระบบบัญชี Google ซึ่งทำได้โดยคลิกที่ ที่ไอคอนชื่อบัญชีที่มุมบนขวาของเบราว์เซอร์แล้วคลิกเลือกปุ่ม Sign Out ณตำแหน่งไอคอนชื่อบัญชีก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Sign In นั่นแสดงว่าได้ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมว่าเมื่อเลิกใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Google ก็ควรที่จะออกจากระบบบัญชีทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะคะ